ให้เราไปที่หัวข้อ children ในแถบ particle นะครับ เปิดหัวข้อ Children ขึ้นมาอยู่ตรงนี้นะครับ ผมจะย่อตัวอื่นก่อน ให้คลิกเลือกไปที่ Interpolate เมื่อคลิกปุ๊บจะเห็นว่า ผมดกดำขึ้นมาทันที ให้เราปรับแต่งค่า Display และ Render ตามความเหมาะสมนะครับ ผมจะยังไม่ปรับอะไรนะครับ จะลองทดสอบ Render เลย กด F12 ก็จะรอนานนิดนึงเพราะว่ามีการคำนวณค่าเส้นผมเยอะหน่อย จะเห็นว่า ออกมาแล้วผมดกดำมากนะครับ แต่ก็อาจจะดูเยอะเกินไป เราก็จะปรับตามความเหมาะสม ดสอบดูนะครับ ตอนนี้ถ้าเราพอใจกับความหนาหรือความดกของเส้นผมแล้ว เราจะเห็นว่าเส้นผมเนี่ยมีลักษณะที่เส้นใหญ่ไปนิดนึงนะครับ เราสามารถปรับแต่งขนาดของเส้นผมได้ โดยที่ให้เราไปที่แถบ Material นะครับ แล้วก็ไปที่หัวข้อที่เขียนว่า strain ตรงนี้นะครับ ให้ปรับไซส์ได้ครับ root ก็คือส่วนโคนของผมนั่นเอง แล้วก็ทิ p ก็คือส่วนปลายของผม นี่ก็ปรับตามใจชอบเลยนะครับ ทดลองเรนเดอร์ จะเห็นว่าเส้นผมก็จะมีขนาดที่เล็กลงนะครับ ตามที่เรา ปรับตั้งค่าไว้ แบบนี้นะครับ เมื่อได้เส้นผมแล้วนะครับ หากเราต้องการเพิ่มเส้นหนวดเคราตามที่เราได้เลือก Vertex Group เอาไว้ เราสามารถเพิ่มได้ โดยให้ไปที่แถบ Particle เหมือนเดิมครับ คลิกที่ปุ่มบวก จะปรากฏ particle เพิ่มขึ้นมาอีก ให้เราเปลี่ยนชื่อเป็นเฟอร์นะครับหรือขนเปลี่ยน type นะครับเป็น hair เหมือนเดิมครับจะมีเส้นผมหรือขนเนี่ยขึ้นมาเยอะแยะเลยทำเหมือนเดิมครับไปเปลี่ยนที่ vertex group นะครับ density ก็เปลี่ยนเป็นเฟอร์ก็จะมี หนวดนะครับปรากฏขึ้นมาเฉพาะจุดที่เราได้เลือกไว้ จะเห็นว่าหนวดยาวมากนะครับ เราก็จะทำการปรับ ความยาวของหนวดให้เหลือนิดเดียวพอ หนวดก็ไม่ต้องยาวมาก แบบนี้นะครับจำนวนของเส้นก็ไม่ต้องมากนะครับ เราก็สามารถเปลี่ยนสีหนวดได้นะครับ โดยวิธีการเดียวกับการเปลี่ยนสีผม แล้วก็สามารถทำให้เกิดการตกลงมาของหนวดได้เหมือนเดิมครับ ให้เรานะครับไปที่ Fill Weight แล้วก็ติ๊กที่ Use Scoring Hair เหมือนเดิมครับ หนวดตกลงมาปั๊บก็ทำการปรับค่าเลยนะครับ แล้วก็ให้เราเลือกนะครับ ให้ไปที่ Render ครับ เปลี่ยน Material ให้กลายเป็นแบบแห่ เพราะว่าเส้นผมกับเส้นหนวดเนี่ย ก็น่าจะมีสีเดียวกันนะครับ ทดสอบ Render ดู ก็จะพบว่าหนวดจะหลอมแหลมหน่อยนะครับ เพราะเรายังไม่ได้ทำการสร้าง children ก็กลับไปติ๊กที่ children เหมือนกันครับ interpolate เสร็จปั๊บก็ปรับค่าตามความเหมาะสม นี้ก็อาจจะไม่ต้องเยอะมากนะครับ เพราะหนวดจะน้อยกว่า สังเกตว่าหนวดมาแล้วครับ ดกดำมา หากเราต้องการจัดแต่งนะครับทรงผมหรือว่าทรงของหนวดเนี่ยเราสามารถทำได้นะครับ โดยการคลิกเลือกวัตถุหน้าลิงนะครับ แล้วก็ไปที่ particle edit นะครับ ก็จะมีตรงที่ object mode ไปที่คำว่า particle edit ปั๊บก็จะมีเรื่องของเกี่ยวกับการหวีนะครับแล้วก็การตัดผมได้ จะลองหวีดูนะครับ เช่น หวีเส้นหนวดอย่างนี้นะครับหวีให้เรียบร้อยหน่อยหรือว่าจะแหวกให้ เห็นปากสักนิดนึงแบบนี้ก็ได้ อันนี้แล้วแต่เราเลยนะครับ สมมติว่าหนวดเนี่ยจะดูเยอะเกินไปเราก็สามารถตัดได้นะครับ ก็มีอุปกรณ์การตัดให้ ตัดทิ้งไป แบบนี้นะครับ เมื่อพอใจแล้วก็ ทดสอบนะครับเรนเดอร์ดู ก็จะเห็นว่ามีการเปลี่ยนทรงของหนวดไปตามที่ เราได้จัดแต่งไปเมื่อกี้นะครับ เมื่อเราปรับแต่งแล้วนะครับ ให้เราทดสอบเรนเดอร์ดูก็จะได้ทรงผมที่เราต้องการนะครับ ซึ่งเราสามารถปรับค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ที่โปรแกรมเนี่ยเตรียมไว้ได้อีกมากมาย เราสามารถสร้างเส้นผมเส้นขนที่มีคุณสมบัติต่างๆ กันได้ เป็นเส้นตรงเป็นคลื่นเป็นเกลียวหยักศกได้หมดนะครับ เราสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับ แต่ถ้าเราต้องการเปลี่ยนสีผมให้มีสีสันต่างๆ เราอยากได้สีเยอะ ๆหน่อยนะครับ ก็สามารถทำได้ โดยการสร้าง Material ใหม่นะครับไปที่ Material เพิ่มนะครับ บวก New Material ใหม่ อาจจะเพิ่มเป็น text hair นะครับเปลี่ยนชื่อเป็น text hair แล้วก็ไปที่แถบ texture เลยครับ texture กด new นะครับ เปลี่ยน type นะครับของ texture เป็นแบบ blend blend ก็จะอยู่ตรงนี้ เห็นว่าก็จะเป็นรูปขาวดำนะครับ เมื่อเลือกแล้วให้เราคลิกที่หัวข้อ color คลิกที่ r a m นะครับ ก็จะมีหน้าต่างสำหรับใส่สีเพิ่มขึ้นมา เราก็สามารถปรับเปลี่ยนสีได้ตามต้องการเลยนะครับ เราออาจจะเพิ่มสีโดยการกดปุ่มบวกตรงนี้นะครับ ก็เพิ่มสีได้ อย่างนี้สมมติจะให้เป็นสีแดงสักนิดนึงนะครับ ซึ่งตรงนี้เนี่ย ค่าอัลฟาเราควรจะเพิ่มเป็น1นะครับ ให้เต็มไปเลยนะครับ ก็จะเป็นการไล่สีไปได้นะครับ ซึ่งเราสามารถเพิ่มสีได้อีกนะ อาจจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองสว่างแบบนี้ก็ได้นะครับ แล้วก็ ตรงปลายของผมเนี่ยก็ อาจจะปรับค่าอัลฟาให้เป็นศูนย์จะได้ค่อย ๆ ไล่สีให้หายไปนะครับ แบบนี้เราก็จะได้ สีนะครับของผมเลือกเอาตามใจชอบ มื่อเสร็จแล้วนะครับให้เราไปที่แถบ texture นะครับแล้วให้เราไปเปลี่ยนตรง mapping จาก coordinate uv ให้เปลี่ยนนะครับเป็นแบบ strand particle แบบนี้นะครับ แล้วก็ ปรับนะครับ ที่ particle นะครับจาก hair ให้กลายเป็น text hair แบบนี้นะครับแล้วก็ทดสอบเรนเดอร์ดู ก็จะเห็นว่าเส้นผมของเราเนี่ย ก็จะเปลี่ยนสีไปตามที่เราได้ออกแบบไว้นะครับ ซึ่งก็จะเป็นเส้นผมที่มี โคนสีดำแล้วก็ค่อยไล่สีมานะครับ ตรงนี้เราก็สามารถปรับเปลี่ยนได้อีกนะครับอาจจะเปลี่ยนค่าต่างๆ ตรงนี้นะครับก็สามารถทดลองปรับเปลี่ยนได้นะครับตามที่เราต้องการ หากเราต้องการผมที่เป็นช่อๆนะครับ เราก็สามารถไปที่หัวข้อ children แล้วก็ไปที่ effect clump นะครับ ก็สามารถปรับได้ ผมก็จะออกมาเป็นช่อ ๆ ก็แปลกนิดหนึ่งนะครับ ลองเรนเดอร์ดู ก็จะได้เส้นผมอีกแบบหนึ่งนะครับที่น่าสนใจ